ลิปนี้เราจะมาดูวิธีกันว่าเราจะป้องกันไม่ให้เปิด หน้าต่าง Control Center นะครับจากหน้า Lock Screen เพื่อความปลอดภัยที่มากขึ้นทำอย่างไรไปชมกันเลยนะครับ ค่าปกติแล้ว iOS นะครับจะตั้งค่าให้เราสามารถ access หรือว่าเข้าถึงหน้าต่าง Control Center หรือว่าศูนย์ควบคุมได้จากหน้าล็อกสก e e นนะครับวิธีการก็คือเราจะแตะที่แถบบริเวณสัญญาณมือถือนะครับแล้วก็ลากลงมาแบบนี้ หน้าต่าง Control Center หรือว่าศูนย์ควบคุมนั้นจะถูกเผยออกมา เราสามารถที่จะสั่งในการปิดสัญญาณ 3G 4G ปิด Wi-Fi ปิด Bluetooth หรือว่าการเปิด Airplane Mode ด้วยก็ได้นะครับ นอกจากนี้จะยังคอนโทรลหรือว่าควบคุมอะไรต่อมีอะไรต่างๆได้เพิ่มเสียงลดเสียง เพิ่มแสง ลดแสงประมาณนี้นะครับโอเค แล้วถ้าสมมุติว่าเราไม่ต้องการที่จะให้หน้าต่างของคนโทรลเซนเตอร์ตรงนี้ สามารถเข้าถึงได้จากหน้าล็อกสกรีนขั้นตอนก็จะต้องทำอย่างนี้ครับ ให้เปิดเข้าไปเมนูการตั้งค่าหรือว่า Setting จากนั้นเลือกไปที่เมนู Face ID และรหัสผ่าน ากเครื่องไหนใช้ Touch ID นะครับ เมนูนั้นจะเขียนว่า Touch ID และรหัสผ่านนะครับ แต่เข้าไปจากนั้นใส่รหัสผ่านให้เรียบร้อยครับ จากนั้นครับเลื่อนลงมาที่ด้านล่างครับในส่วนของอนุญาตเข้าถึงขณะล็อกอยู่สำหรับเมนูภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า allow access when lock นะครับ ค่าปกตินะครับศูนย์ควบคุมจะถูกเปิดเอาไว้ วิธีการก็คือให้เราปิดตรงนี้เอาไว้ครับ หลังจากนั้นลองล็อกหน้าจอครับ แล้วก็ลองพยายามเข้าถึงศูนย์ควบคุม หรือว่า Control Center อีกทีหนึ่งนะครับ เราก็จะเห็นว่าไม่สามารถที่จะเรียกได้แล้วนะครับ และนี่ก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับสำหรับการตั้งค่า พื่อไม่ให้ใครก็ตามนะครับที่เราไม่ได้อนุญาต มาทำการเปิดเข้าคอโทรลเซ็นเตอร์ในเครื่องของเราเพื่อที่จะใช้ฟังก์ชันต่าง ๆ ในคอโทรลเซ็นเตอร์เหล่านั้นนะครับเพื่อความปลอดภัยที่มากขึ้นอีกหนึ่งระดับยังไงก็ลองเอาไปทำตามกันดูนะครับถ้าเผื่อใครชื่นชอบ ก็อย่าลืมกดไลค์ที่คลิปของเราแล้วก็ติดตามที่ช่อง i m o d Official ของพวกเราด้วยนะครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในรอบหน้านะครับผมต้อม i m o d ขอตัวลาไปก่อนในคลิปนี้ สวัสดีครับ Let's go